ครับก่อนที่เราจะเริ่มทำเว็บไซต์ด้วย Google Sites กันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเรียนเนื้อหาในหน่วยแรกก่อนนะครับ ซึ่งจะเป็นการทำความรู้จักในส่วนของตัว Google Sites นะครับ โดยเนื้อหาที่เราจะเรียนหลัก ๆกันก็จะมีอยู่ 4 หัวข้อด้วยกันนะครับ ในหัวข้อแรกนะครับ เราก็จะมาทำความรู้จักกันในส่วนของตัว Google Sites นะครับ หลังจากนั้นนะครับ เราก็จะมาดูในเรื่องของการเข้าใช้งานในส่วนของตัว Google Sites นะครับ แล้วก็มาเรียนรู้ในส่วนประกอบต่างๆนะครับ ว่าในส่วนประกอบของ Google Sites เนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ ซึ่ง เราสามารถที่จะดูในส่วนของอตัว Google Site โดยตรง แล้วก็ในส่วนของหน้าการสร้างเว็บไซต์นะครับ แล้วก็ในหัวข้อสุดท้ายในหน่วยนี้นะครับ ก็จะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของตัวเครื่องมือต่างๆนะครับ ที่เราสามารถที่จะนำไปใช้ในการสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตัว Google Site ของเรานะครับ ซึ่งถ้าเราพร้อมแล้วก็เรามาเริ่มเรียนเนื้อหากันในหน่วยแรกกันได้เลยนะครับ